ในที่สุดฉันก็ได้แกมาแล้ว ไอ้หน่วยส้มแต่ว่า แกมันไม่อร่อยก็ต้องจัดการกันแล้ว กระเทืบกระเทืบซ้ำ ไม่ได้เลยต้องกิน กินไม่ได้ ก็กิน ไม่กินล่ะ ไม่กินนะ กินเองก็ได้ไอไปตาย แล้วแกก็จงกับปีศาจักััแแล้วสินะผีป๊อบอิน của gotta be careful. Boom.